ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ค่ายหุ่นยนต์ครู m t e c h สสวท ในยุคที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างคนให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะทางด้านโรบอติกซึ่งมีความสำคัญขึ้นทุกวันครับ ซึ่งการสร้างคนนั้นครู อาจารย์ ในฐานะที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ก็จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ด้วยครับ เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปสอนเด็กๆต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวทช ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ ค่ายหุ่นยนต์ครู m t e ทคสสวท ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 พฤศจิกายน 2560 โดยมุ่งหวังจะส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ในศาสตร์ด้านโรบอติก ในระดับโรงเรียน เพื่อพื้นฐานที่ดี และเป็นทรัพยากรบุคคล ที่สามารถสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคต กิจกรรมค่ายครั้งนี้ เน้นที่ทฤษฎีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม โดยใช้บอร์ด Arduino และการออกแบบกลไกอย่าง ง่ายช่วยให้ครูอาจารย์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ออกแบบและสร้างต้นแบบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ และสร้างความเข้าใจให้เด็กนักเรียน ผ่านการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์เบสได้ สนับสนุนโดย m t e c h สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000